ลิเวอร์ปูลปาร์ตี้โซนเจ็ดใช่ไหมอ่านี่จำได้ไหมยังไม่อัลไซเมอร์นะคะ เพราะฉะนั้นก็มีเวลาแต่งตัว ออกมาให้สมกับเวลาที่ไปแต่งเนาะเอาสวยขนาดไหนมากันไปได้ข่าวว่าโรงแรมเขาก็จะจัดสวยงามเห็นภาพแล้วนะคะะเดี๋ยวเราก็มาถ่ายรูปตอนเย็นกัน ตอนนี้ก็ไม่เพื่อเป็นการเสียเวลา ก็จะมอบเวทีนี้ให้กับคณะอาจารย์ ในหัวข้อทีม ขอแล้วกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะการทำงานเป็นทีมกับคนต่างเจนนะคะซึ่งท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายกับเราในค้งนี้นะคะ ท่านเป็นวิทยากรด้านศักยภาพทัพยานุษและเป็นวิทยากรอาวุโส TISRSC ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร ียนเชิญท่านวิทยากรจตุพรเพ็งแจ้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านครับโอ้โห วันนี้มาตอนแรกเนาะเห็นสีโอ้โหสุดยอดเลยนึกว่ากีฬาสีเมื่อวานนะ ใช่ไหมกีฬาสีเมื่อวานไหมไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะอ่าแต่วันนี้แต่วันนี้ต้องบอกแบบนี้ละกัน จริง ๆแล้วมีเพื่อนเก่าหลายท่าน ที่เคยเจอผมแต่ว่าผ่านออนไลน์ Director uh, เวลาเราเรียนรู้เวลาเราทำกิจกรรมต้องยังไงด้วยสวยๆเหมือนพวกเาไหมเหมือนพวาเรา ยวก่อนนะยินก่อนนะตอนนี้เรามีกี่วงนับหน่อย เห็นไหมโอเคครับส่งตัวแทน ท่านละนะครับกลุ่มละหนึ่งท่านมานะครับรับสีเลยเลืกสีได้เลยแล้วไปแจกเ่านในทีมเชิญเลยด้านหน้าเลยครับด้านหน้าไปทีเลยครับเรือกเลยหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดพอได้เรียบร้อยครับให้พวกเราครับ เขียนชื่อนะครับ เขียนชื่อผ้าสีไว้ก่อนนะครับ เขียนชื่อลงในกระดาษแล้วนะครับ ที่ใบของคอครับอ่าแล้วก็แจกจ่ายทุกท่านเลยครับ ่าภาพสีนะครับเอาไปด้วยนะครับ สีส้มครับได้ยังครับ สีส้มกับสีน้ำเงินนะฮะโอเค ตอนนี้เขียนชื่อที่ป้ายชื่อก่อนนะครับ แล้วใส่ป้ายคล้องคอแขวนนะครับ ที่คอได้เลยนะครับเราจะได้เรียกชื่อถูกตั้งท่าถูก นี่คือสมาชิกในกลุ่มเรา โอเคนะลองดูลองดูนะครับกลุ่มไหนเสร็จก่อนรับไปก่อนเลย 1,000คะแนน entender หรือว่าพูดคุยกันสั้นๆเนาะนะครับในกลุ่มของเรา นะครับ ประมาณ3นาทีเอ้าลุยเลยครับทักทายกัน แนะนำตัวกันครับเชิญครับ 입증, 입증, 입증, 보면 อันนี้คือตัวอย่างที่เราทำให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าไม่พร้อมมันก็จะเป็นแบบเชอะโอเชอะอะไรแบบนี้คืออันอาจจะแบบเป็นตัวอย่างที่แต่เราไปดูตัวอย่างที่ดีนะครับที่พร้อมเพียงกันไหมพร้อมไหม อเคนะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุยกันก่อนหนึ่งนาทีว่าจะทำยังไงให้สามารถมีเป้าหมายเดียวกันได้ พร้อมกันเพื่อความยุติธรรมนะโอเคครับ ตอนนี้วางลูกโป่งไว้ตงการครับ แล้วเรานั่งร้องวงดูครับเราร้องวงนะฮะยังไม่แตะลูกโป่งนะเอาโอเค นะครับนั่งร้องวงกันครับนั่งร้องวงกันโอเคครับเดี๋ยวเรารออีกทีนึงนะลูกโป่งเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มเล่นพร้อมกันครับนั่งเลยครับเอาลูกโป่งไว้ตรงกลางครับส่วนทุกท่านครับร้อมลูกโป่งไว้ครับตอนนี้นะครับเราจะไม่แตะลูกโป่งแล้วนะเดี๋ยวจะให้เริ่มเล่นพร้อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมนี้ลองกัน เคนะครับ เดี๋ยวนะครับออกจากุูนโปกันนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มพร้อมกันนะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าโอเคครับเดี๋ยวนั่งร้องวงครับนั่งร้องวงครับ เอาลูกโป่งไปตรงกลางก่อนครับ โอเคนะครับ ทุกท่านครับทุกสีครับ ถ้าพร้อมแล้วออกเสียงเฮ้หน่อยครับหนึ่งสองสามถ้าพร้อมแล้วเสียงเฮ้หน่อยครับโอเค คราวนี้นะครับ ผมจะให้เริ่มโดยการยืนนะครับของตัวแทนการยืนของตัวแทนครับ ตัวแทนยืนตัวแทนที่เราตัวลูกโป่งครับยืนก่อนครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลสีส้มครับสีส้มครับฮัลโหลตัวแทนยืนขึ้นก่อนครับอ่าสีส้มครับสีส้มครับ เชิญครับยืนขึ้นครับโอเคตัวแทนอ้าวพวกเราทุกคนครับปรบมือให้ตัวแทนก่อนปรบมือตัวแทนก่อน กลุ่มนี้อ๋อ น้ำหนักเบาสุดกลุ่มนี้ทำไมเลือกเป็นที่ 你们最。 งไหนทำได้ รับไปเลยหนึ่งหมื่นคะแนนลุยลูกเดียวลูกเดียว ทุกคนทุกคนหันมาทางนี้นิดนึงหันมาตรงนี้นิดนึงนะครับ ผมอยากจะถามแบบนี้นิดนึงเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยที่เราบอกว่าเฮ้ยลอยตัวบนลูกโป่งพอผมบอกว่าชื่อกิจกรรมลอยตัวบนลูกโป่งเราต้องลอยแบบอิสระ โดยที่ไม่ต้องลงพื้นเลย โดยที่แบบเนี้ยพอถึงเวลานับจริงๆสิบวิเนี่ยทุกคนจะต้องปล่อยมือจริงไหมฉะนั้นผมถามนิดนึง ตอนแรกที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกยังไง ฉะนั้นครับ เดี๋ยวหันหน้าเข้าหากลุ่มตัวเองนิดนึงแล้วไปที่ฟิปชาร์ตนะครับ บอกนิดนึงว่าเฮ้ยตั้งแต่ช่วงเช้านะ แล้วก็กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการสร้างทีม แม้บางคนจะอายุเป็นไงครับ อายุน้อยใช่ไหมบางคนที่อายุเป็นไง อายุอาวุโสหน่อยนะครับ แต่ว่าเป็นไงครับ ก็ยังเต็มที่ใช่ไหมครับพี่ พอได้เป็นตัวแทนก็ยังมีในรับรับผิดชอบต่อเป้าหมายทีมมันเกิดอะไรขึ้น ตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเราไปที่ฟิปชาร์ตนิดหนึ่งได้ไหมไปที่ฟิปชาร์ตคุยกก่อนก็ได้ครับแล้วไปที่ฟิปชาร์ตเขียน ออกมานิดหนึ่งว่า เราได้เรียนรู้อะไร จากตั้งแต่เช้านะครับที่เราทำงานร่วมกันนะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นครับ เราเชิญที่ฟิปชาร์ตได้เลยครับ สุภาพบุรุษครับอาจจะช่วยการเอาฟิวชาร์ตนะครับมาที่บริเวณกลุ่มตัวเองก็ได้นะครับอ่าสุภาพบุรุษนะครับ ช่วยกันนะครับทีมงานครับอ่าช่วยนะครับทาง แต่ละกลุ่มด้วยนะครับอ่าระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะเพราะมันจะร่วงนะครับระมัดระวังเราต้องจับกระดานด้วยนะเราต้องจับกระดานด้วยนะครับอ่าโอเคระวังไม่หนักไม่หนักไม่หนักส่วนแยกส่วน เราได้เรียนรู้อะไรนะฮะเมื่อกี้นี้ เราได้เรียนรู้อะไรทำไมเพื่อนเราเนี่ยอาวุโสนะ พี่เราเนี่ยอาวุโสนะ แต่เขาก็ยังเต็มที่อยู่เลย น้องเราเนี่ยเฮ้ย ถึงเขาจะมาใหม่นะ แต่เขาก็ยังรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมของเรา เขาพร้อมรับฟังเรา เขาคุยกับเรา เออเขายิ้มให้เราเขาให้กำลังใจเราเออลองดูซิว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในช่วงเช้านี้กับเรื่องการทำงานเป็นทีม กับคนต่างวัยกันเนี่ยรวมถึงลูกโป่งมันเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกเราบอกว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูนะ นะถึงมันจะดูยากมากเลยนะ กับความคิดแรกของเราอ่ะแล้วคนที่แตกต่างกันอ่ะทำไมถึงทำงานร่วมกันได้ แตกต่างกันทั้งวัยใช่ไหมนะครับ แตกต่างกันแบบโอ้ยบางคนเป็นแบบนี้อีกบางคน รู้โง่ได้นะเมื่อกี้จริงไหม ทีเตรียมตัว เดี๋ยวทีมงานเตรียมไม้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่แต่ละกลุ่มกัน ลุยเลยครับเชิญนะสำหรับกลุ่มแท็กซี่นะครับกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่อาจารย์ได้มาให้ความสนุกสนานแล้วก็ความรู้แล้วก็สาระของเรานะครับ เราได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความรู้ในประเด็นต่างๆ ในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ประเด็นแรกของกลุ่มแท็กซี่แท็กซี่ที่จะนำเสนอนะครับคือหนึ่งความสามัคคีครับเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยทำให้เรามาจากที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเราได้มารวมตัวกัน ความต่างแรกเลย ความต่างแรกเลย เรามาจากเป็นไงตอนแรก คนที่ตอนนี้เรามองในทีมของเราสิ เริ่มเป็นไงหลากสีไหมหลากสีแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้าเราเป็นไงกูสีส้มกูสีฟ้ากูสีขาวนะ่ไหมแต่วันนี้เป็นไงครับตอนนี้กัญชานะถูกไหมนะครับ เยี่ยมเลยครับเชิญเลยครับเรามารวมตัวกันทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในทีมนะครับประเด็นที่สองคือความเชื่อมั่นในทีมนราบเราู่รวมกัน แล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เราก็จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการการทำกิจกรรมใหประสบความสำเร็จครับแล้วก็ประเด็นที่สามการมีข้อการวางแผนอย่างในงานที่ทำเราจะต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาคืออะไร แล้วเราจะหาทางออกในการ แก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรมงานเยี่ยมเลยครับครับสี่การรับฟังความคิดเห็นแน่นอนทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เราทำอย่างไรให้ความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ย มารวมกันเราเห็นความคิดเห็นที่ตรงกันและเห็นความคิดเห็นที่ดีที่สุดทำงานที่จะแก้ไขปัญหาในจริงๆนั้นๆนะครับครับต่อไปนะครับการลงมือทำก่อนนะและหาวิธีที่ดีสุดแน่นอน การจะทำอะไรเราต้องลงลงมือหาวิธีหลายๆวิธีมาลงมือทำครับและเราก็มาตัดสินว่าวิธีไหนที่จะทำให้กิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จก็เข้ามาดีที่สุดนะครับฐานะการทำงานเป็นทีมก็คล้ายๆกับความสามัคคีราจนั้นเรามีความสามัคคีแล้วเราก็มาร่วมกันทำ ที่ดีของเราเยี่ยมครับ การเสียสละทุกอย่างมีการเสียสละแน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่เขาเสียสละว่าเ่เราจะเลือกใครมาเป็นตัวแทน เสียสละไหมในแต่ละกลุ่มคิดว่าคนคนที่ คนที่ลอยตัวลูกโป่งเสียสละไม่ได้ครับกลัวไหมกลัวลูกโป่งไหมคิดว่ากลัวไหมก็มีความกลัวอยู่บ้างกลัวเครับเพื่อนๆจะช่วยกันให้กำลังใจเยี่ยมครับก็จะมีความกล้าขึ้นเยี่ยมครับ ต่อไปความอดทนและพยายามครับเช่นเดียวกัน คือถ้าเราให้กำลังใจเขาแล้วเขาก็จะมีความพยายามในการทำงานและให้ประสบความสำเร็จสุดท้ายครับการรับผิดชอบในหน้าที่ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน นะครับว่าการคนต่างแบ่งหน้าที่ให้กับภาระหน้าที่อะไรแล้วก็เขาก็มีความรับผิดชอบในเยี่ยมเยียนออกมาสบความสำเร็จในกิจกรรมทุกกิจกรรมครับขอบคุณดังๆเลยครับหนึ่งหมื่นแมนคครับคราวนี้คราวนี้นะครับแต่ละกลุ่มครับ เลือกหนึ่งข้อ เพราะพี่ชักอะค่อนข้างจะคล้าย ๆ กับหลายๆกลุ่มนะ จริงไหมฉะนั้นเราเลือกหนึ่งข้อที่จะนำเสนอกับประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอ โอเคไหมหนึ่งข้อครับกับประเด็นที่อยากนำเสนอนะนะครับอะพร้อมแล้วนะครับ เรียนเชิญครับกลุ่มนี้ครับเชิญครับหนึ่งข้อครับ อ่เดี๋ยวเราฟังเรื่องก่อนนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในทีมอ่ความเชื่อมั่นครับค่ะเพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไม่เชื่อมั่นในทีมก็ไม่สามารถที่จะพากันไปประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมาย งเทคโนโลยีน้อยใช่ไหมนะครับ ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆมันมีความต่าง แต่มันต่างคนต่างวัยมันมีข้ออะไรกันอยู่ครับข้อดีจริงไหมเมื่อเรานำความแตกต่างนั้นมารวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสำเร็จในทีมพี่พี่ผู้อาวุโสมีประสบการณ์ ผ่านน้องๆมาก่อนเคยทำมาก่อน น้องๆเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกตั้งแต่แรก จริงไหมน้องๆนะครับเฮ้ยแล้วน้องๆจุดดีของน้องๆอ่ะพี่ๆได้ประโยชน์อะไรเฮ้ยได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา มาทำให้เป้าหมายเราสำเร็จนำจุดเด่นเข้ามารวมกัน ใช่ไหมก็ทำให้ทีมของเราเป็นไงครับ จริงไหมครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเรา นะครับ ให้กำลังใจกันได้ เราชื่นชมได้ แล้วเราค่อยกลับมา ชื่นชมน้องผมมือดังหน่อยครับ ผมมือดังหน่อยครับจริงๆแล้วนะครับเกิดจากการรับฟังกันไหมยอมรับความแตกต่างกันไหมถูกไหมในทีมใช่ไหมครับ ยอมรับฟังน้องยอมรับฟังพี่ไหมเมื่อกี้ รับฟังแล้วลองไปใช้ไหมลองไปปรับไหมลองไปปรับถูกไหมครับ แล้วพี่อ่ะพอแบบน้องทำไม่ได้นะครับ หรือว่าน้องมีความคิดไอเดียต่างๆ เรารับฟังน้องไหมรับฟังเช่นเดียวกัน ฉะนั้นมันเลยทำให้ทำงานร่วมกันเป็นไงครับ ได้นั่ไงแล้วสามารถพิชิตเป้าหมายได้ไหมได้นั่ไงนะปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับเชิญเลยครับโอ้ยนี่ตัวแทนมาเองเลยตัวแทนมาเองเลยก็เดี๋ยวก่อนกออื่นเลยนะผมให้บวกให้พิเศษเลยนะสองพันคะแนนครับปรบมือดังๆครับเพราะว่าผมเห็นถึงความพยายามมากมากนะครับของกลุ่มนี้นะเชิญครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็จริงๆวิธีการนะคะการทำงานเป็นทีมก็เหมือนกับที่หลายๆทีมได้บอกนะคะแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ย ที่จริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะก็วิธีการก็ประมาณนี้นะคะเป้าหมายมีการวางแผนร่วมกันแต่ทีนี้ต้องต้องบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้เป้าหมายที่เรากำหนดเนี่ยแล้วแล้วการที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็มีการแก้ปัญหากันตลอดนะคะอย่างเช่น ังพร้อมที่จะอะไรครับ ไปด้วยกันไปด้วยกันช่วยเหลือกันบ่อไหวไหมเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งลูกเดียว ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนก็ช่วยกันช่วยกันจับช่วยกันพยุงจนกับว่า มันทำให้ทุกคนในทีมอะค่ะสร้างความสามัคคีรู้จักการช่วยเหลือกัน ทุกคนมา อย่างเช่นนะครับ ช่วงวัยของเบบี้บูมในห้องนี้มีไหมฮะเบบี้บูมประมาณ 57 ปีขึ้นไปนี่เห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับบริหารแล้วเนาะนะครับ หรือว่าจะเป็นพี่ๆอาวุโสแล้วตอนนี้นะครับที่นะครับดูลักษณะเด่นเขาครับเขาเกิดจากหลังช่วงสงครามเอาจริงไหมถูกไหมแล้วเป็นไงครับ หลังช่วงนั้นนะคือต้องฟื้นฟูประเทศ เขาเลยต้องทำงานเป็นไงครับนะทำให้เขามีความเป็นไงอดทน จงรักภักดีกับอะไรครับ องค์กร ให้ความสำคัญกับงานถ้าเราเข้าใจตรงนี้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราจะรู้ว่าพี่เรา อ๋อ พี่เราด้วยเน็ตเนเจอร์เซเนเรชันเนาะเป็นไงฮะเขาเป็นคนอดทนเขาขยันเขามีข้อดีนะถูกไหมแต่ข้อที่นะครับ เขาพัฒนาได้บางครั้งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพี่ๆนะครับ อาจจะเป็นไง มีประสบการณ์บางอย่างที่เป็นไงครับ ปิดกั้นความคิดเห็นของน้องๆ จริงไม่จริง ราะมีความเชื่อเดิมเนี่ยว่าตัวเองอดทนแล้วสำเร็จ ตัวเองขยันแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยมันถึงจะสำเร็จ วิธีการแบบนี้แหละถึงจะสำเร็จ แต่บริบทมันเปลี่ยนไป ถูกไหมนะครับ ตอนนี้เราเคยคิดไหมล่ะตอนนี้จะมีโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถท่องทั่วโลกได้เราเคยคิดไหมล่ะเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมเราไม่เคยคิดเลยพี่พี่ไปนะครับ ในพี่บูตอนนั้นมีไหมโทรศัพท์ ช่วงเรามีไหมมีแต่เป็นรุ่นกระดูกเลย พ้อยยาวขาไงนะ แบบนี้จริงไหมครับ โลกมันเปลี่ยนไปฉะนั้นนะครับในสิ่งที่เราทำได้เนาะนะครับพี่ๆก็สามารถลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นน้องๆจริงไหมนะครับ แล้วก็เป็นไงครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่โควิดใครเคยคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้ บางท่านไม่เคยประชุมคอนเฟอเรนซ์เลย คอนเฟลเต์หมายความว่าหน้าจอผ่านซูม ใช่ไหมเราไม่เคยคิดนะถูกไหมหรือจะอบรมผ่านซูมเนี่ยเคยคิดไหมไม่เคยนะ แต่วันหนึ่งมันเปลี่ยนไปนะถ้าเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงไม่จริงฉะนั้นครับถ้าเราจะทำงานร่วมกันได้ครับ เปิดใจยอมรับฟังเนาะนะครับ ต่อมาครับ Gen X ครับ41ถึง56ยกมือหน่อยไะ้ไฮะโอ้โหทำร้ายกันจริงๆเลยทำร้ายกันจริงๆเลย นะครับ ยุคนี้นะครับ เริ่มต้องการความสมดุลในชีวิตยังไงครับ มากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ต่างจากเจนนะครับเบบี้บูมนิดหนึ่งเพราะว่าเบบี้บูมทำให้เจนเอ็กหมดแล้วไงส่วนใหญ่เจนเอ็กจะเป็นลูกๆของอะไรครับเบบี้บูมจริงไหมแต่เจนเอ็กนี่ขยันอดทนประหยัด ใช่ไหมแล้วก็เต็มที่กับงานโฟกัสกับงานจนนะครับเจนเอ็กรู้สึกเป็นไงล่ะครับ สบายขึ้นสบายขึ้น จริงไหมครับ ก็เลยต้องการความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นเนาะ ยืดหยุ่นมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้นนะ มากขึ้นนะครับ แล้วก็ชอบความไม่เป็นทางการ เริ่มรับฟังมากขึ้น อ่า เจนเอกแต่สิ่งที่อาจจะต้องแบบว่าเฮ้ยพัฒนาหรือเพิ่มเติมได้เช่น ภาวะผู้นำจริงไหมนะครับเพราะว่าด้วยความยืดหยุ่นในบางครั้งนะครับ เราอาจจะขาดในเรื่องของทางอะไรครับ การเป็นผู้นำไปบ้างเพราะเราต้องการความสมดุลในชีวิตนะครับอ่าก็เพิ่มเติมไป รวมถึงการทำงานร่วมกับคนอื่น จริงๆ แล้ว เจนเอกเนี่ย เขาเรียกว่าชอบนะเวลาคนเข้ามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็นกันชอบไหมชอบนะ จริงไหมนะครับเพราะบรรยากาศเขาไม่ชอบเป็นทางการอ่ายืดหยุ่นแต่ว่า เราสามารถพัฒนาได้นะครับตรงนี้เจนวายเจนวายขอดูเจนวายหน่อยเจนวายหน่อยอ่ายุคนี้เป็นยุคเป็นไงล่ะครับ โอ้เริ่มมีเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เข้ามานะ ตอนนั้นหน้าจอเป็นสีอะไร ดำำใช่ไหมเป็นแบบว่าดำำมาก่อนเครื่องใหญ่ๆใช่ไหมเป็นพีซีใหญ่ใช่ไหมมีแผ่นดิสเกตต่างๆเข้ามาแล้วเริ่มมีไปเลยครับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นไงเรื่อยๆฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นไงครับจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้และเข้าใจความอะไรครับ เข้าใจทั้งเจนเอ็กเข้าใจทั้งเจนอะไรเจนใหม่ใช่ไหมนะครับ ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับ มีความคิดสร้างสรรค์ไหมมีความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวเองไหมสูงไหมสูงจริงไหมครับ บางครั้งเขาอาจจะความเชื่อเปลี่ยนไปนะ จริงไหมเขาอาจจะมองว่า เฮ้ยนะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องทำงานอะไรครับด้วยวิธีการเดิมใช่ไหมหรือเขาอาจจะมีวิธีการที่คิดแบบอีกแบบหนึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ถูกไหมฉะนั้นครับวิธีการนะครับที่เราจะพัฒนาได้คือเราต้องนะครับเพิ่มความอดทนนิดหนึ่งเพราะว่าเจนวายอดทนยังไงได้น้อยนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมนะครับเราเพิ่มความอดทนนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เพิ่มความเข้าใจ บุคคลอื่นมากขึ้น หมายความว่ายังไงเพื่อความเข้าใจ เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคนอื่นถ้าเกิดเราเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักไงเจนวายส่วนใหญ่จะเป็นตัวเป็นหลัก จริงไหมครับ เพิ่มความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเฮ้ยนะครับ ทุกคนมีความแตกต่างกันทุกคนมีข้อดีของตัวเองจริงไหมทุกคนสามารถพัฒนาได้ ทุกคนสามารถพัฒนาให้อยู่ร่วมกันได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับ เราก็จะทำงานได้ดีขึ้นเจนซีในห้องนี้ไม่ไม่มีไหมเจนซีไหนครับใครด้วย อันนี้เป็นไงเลยทันโลกเลยนะครับสังคมนี่เป็นแบบดิจิตอลเกือบเป็นไงโอ้เยอะเลยใช่ไหมนะครับ แล้วก็นะครับเริ่มยอมรับความแตกต่างมากขึ้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็การปฏิสัมพันธ์ครับ อันนี้เน้นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับนะครับ คนตรงหน้ามากขึ้นหรือในทีมมากขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะปรบมือดังๆตรงนี้หน่อยครับอันนี้ก็ไปอ่านได้นะ เพราะว่าทุกคนมีเอกสารเนาะนะครับ ทุกคนจะได้เอกสารตัวนี้ไปนะครับ ไม่ต้องกังวลนะนะครับโอเค จริง ๆ แล้วกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยนะครับผู้ปกครองผมขอนะครับเกินเวลาแต่ผมไม่โกงเวลานะผมเกินเวลาแล้วผมจะให้เด็กเข้าเวลาเดิมนะแต่ว่ากลับเข้ามานีบกลับเข้ามาตามเวลาโอเคไหมนะครับขอสรุปตรงนี้นิดนึงละกันโอเคนะครับสำหรับ3กู๊ดตัวเนี้ยนะครับที่ผมใช้3กู๊ดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดี3เรื่องที่มันสามารถที่จะทำงานกับคนต่างเจนได้โอเคไหมในที่ผมใช้กิจกรรมลูกโป่งเนี่ยผมตั้งใจนะ ที่จะดีไซน์ให้มันออกมาว่า เฮ้ยพวกเราคิดมาก่อนเลยว่ามันทำไม่ได้หรอกจริงไหมแต่จริงๆแล้วมันทำได้หรือไม่ได้ ได้เพราะอะไร จริงๆ คำที่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นไมเ d s e ของเรา หรือความเชื่อของเราที่เราอะไรครับยังไม่ทันได้ลองเลย เราแค่มองว่าลูกโป่งมันเป็นไงบาง จริงไหมเฮ้ยลูกโป่งมันแตกง่าย เราไม่สามารถขึ้นไปได้หรอกถ้าเรามีกรอบความคิด นะครับที่เชื่อแบบนั้น คิดว่าทำได้ไหมถ้าเราเชื่อแบบนั้นตลอดไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราเชื่อในหัวซ้ำๆไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก คิดว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเราทำได้หรือไม่ได้ ไม่ได้ จริงไม่จริง เพราะเราเชื่อไปแล้วครับ ตั้งแต่ในความคิดว่าเราทำไม่ได้ เพราะกรอบความคิดมันส่งผลถึงพฤติกรรมที่แสดงออก พฤติกรรมที่แสดงออกส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไหมหากเราคิดบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆสิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมมันจะทำอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวไปครับ พอเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บปฏิเสธเลย ทำไม่ได้หรอกจริงไหมเพราะว่าเราเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่านะครับ เราปรับความคิดใหม่แล้วไม่มีใครปรับให้ตัวเองได้นะตัวเองต้องปรับตัวเอง ถ้าเราปรับความคิดใหม่เฮ้ย เปลี่ยนคำพูดไหนในหัวเราเฮ้ยมันจะทำยังไงได้บ้างอะเปลี่ยนไหมพฤติกรรมเปลี่ยนไหมแค่บอกตอนแรกบอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก เปลี่ยนใหม่ เฮ้ยแล้วมันทำยังไงได้บ้างวะพฤติกรรมเปลี่ยนไหมเราก็จะหาวิธีไง เปลี่ยนไหมเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนถูกไหมครับ ฉะนั้นนะครับกรอบความคิดที่ดีนะครับ เขามีในเรื่องของ growth mindset เอาทางการนิดนึงนะ growth mindset โค้ดไมเซ็ตคือแนวคิดแบบเติบอะไรครับ เติบโต จริงไหมกับแนวคิดแบบเติบโตครับ เติบโตหรือก้าวหน้าเชื่อว่าถ้ามองตัวเองเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ ตัวเองเก่งขึ้นได้ มองว่าทุกปัญหามีทางอ๋อไม่ใช่ทุกทางออกมีแต่ตัาจริงไม่จริงนะครับอ่ะทุกคนลองแล้วกัน ผมจะลองให้ทุกคนลองพูดตามผมนะ หลาย ๆ ท่านในออนไลน์อาจจะเคยพูดแล้วนะ ลองนะครับลองดูนะอีกครั้งหนึ่งผมจะบอกว่าเฮ้ยในกรอบความคิดบางทีมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราจะฟิกไมเซ็ตอีกตัวหนึ่งฟิกไมเซ็ตคือความคิดแบบปิดกั้นคิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ คิดไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเรามีเท่านี้เราเก่งขึ้นไม่ได้ เราทำได้แค่นี้ มีหรอไหมเฮ้ยทำไม่ได้หรอก เราไม่สามารถมีปุ้ปัญหาแบบนี้ไม่มีใครทำได้หรอก อันนี้เป็นกรอบความคิดเฮ้ยคนนี้เขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปคุยกับเขาเลยปิดกั้นฟิกไมเซ็ตถูกไหม าจะปรับยังไงล่ะให้เป็นโค้ดไมเซนหรือลองทุกคนลองทำแบบผมนะ พูดตามผมนะโอเคไหมนะครับ ทุกคนพูดคำว่าหนูพร้อมกันหนึ่งสองสามหนู หนู หนู หนูพูดพร้อมกันครับหนึ่งสองสามหนูหนูหนูหนูหนูหนูหนูหนูหนูหนูหนูแมวกลัวอะไรครับตอู กี้ผมกำลังจำลอง ผมกำลังจำลอง การทำงานของสมอง ไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกมา นั่นคือกรอบความคิด ถ้าเราเชื่อแบบไหนนั้นซ้ำๆ ถูกไหมครับ มันจะแสดงออกโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ ฉะนั้นครับวิธีการปรับ mindset สมมุติเรามีฟิก mindset อยู่ เราจะปรับเป็นโกดง่ายนิดเดียวครับ เราใช้คำทางการนิดนึงแล้วกันเขาเรียกว่า self awareness เซลล์อ w a เนี่ยก็หมายความว่าการตระหนักรู้ในตัวเองสมมุติว่าเรารู้สึกอย่างไร เรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงเฮ้ยเราคิดยังไงอยู่ตอนนี้ เช่นเราคิดฟิกอยู่ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเราตระหนักรู้กับตัวเอง เช่นเฮ้ยไม่ได้ดิคิดแบบนี้ไม่ได้เราต้องปรับไปเฮ้ยแล้วมันทำยังไงนึกออกไหมเหมือนเราหยุดอ่ะเหมือนหยุดเขาเรียกว่าหยุดความคิดอ่ะหยุดความคิดแล้วพยายามนะครับเบี่ยงเบนความคิดไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครปรับเราได้นะ ยกเว้นตัวเราเลยครับเซลล์เอาไว้เน็ตได้วยัเลยจริงไหมหรือตระหนักรู้ด้วยตัวเองครับ ว่ามันเป็นฟิกไมเซ็ตนะฟิกไมเซ็ตถ้ามันเป็นฟิกไมเซ็ตที่เขาเรียกว่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยน เช่นถูมเรากลัวงูใช่ไหมเรามีความเชื่อว่างูมันกัดแล้วไง มันมีพิษเรากลัวมันไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องถูกไหมฉะนั้นเรื่องไหนล่ะที่ควรเปลี่ยน หนึ่งง่ายๆ เลยผมให้เทคนิคไป เรื่องนั้น เป็นเรื่องที่ดีของตัวเอง เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีกับผู้อื่น ตัวเองและผู้อื่นนะ เรื่องนั้นไม่ได้ผิดกฎจารีตประเพณีสังคมประเทศชาติกฎหมายอะไรก็ตามฉะนั้นถ้ามันดีกับตัวเองและดีกับผู้อื่น และก็ไม่ผิดกฎต่างๆพวกนี้สามารถปรับได้ไหมปรับได้ปรับให้การเรียนรู้นี้หน่อยครับ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของกู๊ดที่หนึ่งครับ ที่เราต้องมีในการทำงานร่วมกันคือู๊ดไมเซ็ตโอเคไหม นอกจากนั้นครับ ขออีกประมาณนะครับนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับ เพื่อที่ว่าเราอยากให้นะครับการเรียนรู้นี้นะครับครบถ้วนจริงๆนะครับ มันมีอีกตัวหนึ่งครับ นั่นก็คือ outward mindset outward mindset เนี่ยนะครับภาษาไทยเลยง่ายๆเลยนะครับก็คือการมองออกข้างนอกครับ ไม่ได้มองเฉพาะตัว เองถ้าสมมติว่าใครมีมุมมองเฉพาะตัวเองจะนึกถึงตัวเองเป็นหลักนั่นเอง ฉะนั้นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเราต้องมองไปไหนครับ มองออกข้างนอกครับใครบ้างหลักเกี่ยวข้องกับเราเงง่ายเลยนะ แล้วเป้าหมายเขาเป็นอย่างไรล่ะ เป้าหมายร่วมกันคืออะไรล่ะ แล้วเราเองเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างล่ะ เพื่อให้เขาสำเร็จแล้วเราก็สำเร็จไปด้วย ฉะนั้นมุมมองที่มองออกข้างนอกมีโอกาสทำทีมให้มีอะไรครับ ความสัมพันธ์ที่ดีและพิชิตเป้าหมายได้มากกว่ากันไหมมากกว่ากันครับ ดีกว่ามองเป็นอินบดไมซ์เซ็ตหมายความว่า มองแต่ตัวเองมองคนอื่นเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้ฉันสำเร็จ แต่ฉันสำเร็จคนเดียวใช่เป้าหมายของเราไหมไม่ใช่ เพราะเราต้องสำเร็จทั้งอะไรทั้งทีมทีมเรานอกจากจังหวัดเราสำเร็จแล้วทีมครั้งสำเร็จไหมสำเร็จเพราะครั้งสำเร็จครับโอ้โหอะไรสำเร็จอีก ประเทศชาติสำเร็จจริงไหม ฉะนั้น ผมฝากกับตรงนี้แล้วกันในช่วงเช้าปรบมือดังๆครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลากี่โมงครับนาฬิกาของท่านเที่สี่ห้าใช่ไหมครับ เอ้ยเท่าไหร่นะกี่โมงสิบโมงสี่ห้านะสิบเอ็ดโมงเจอกันนะครับ ทีมไหนมาตรงเวลาครบก่อนออกสิ่งี่ดังๆ รับหนึ่งหมื่นคะแนนขอบคุณมากครับให้ตรงเวลานับเบรกสิบห้านาทีเอาปรบมือ